ก่อนหนึ่งก็แล้วก็อย่าลืมเลยนะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกำลังใจผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับแล้วจังหวะนี้วายมา 3 ตัว จังหวะนี้วายเข้า 3 ตัวว่ายังไงดีล่ะครับ ขออีกหนึ่งตัวมาเข้าฟรีเกมมาหรือเปล่าโอ้โหแล้วมันมาจนได้แล้วมันมาจริง ๆด้วยไงแล้วคือมันมาจริงด้วยจังหวะนี้ก็แปดสปินไปสวยๆงามๆครับ เปิดมาดีอยู่นะ ถือว่าเปิดมาแจ่มถือเปิดมาแหลมเลยทีเดียวเชียร์ไปมาในฟรีก็ขอดีแล้วกันนะครับ ผม เฮ้ยสวยอยู่เนี่ยมาถึงก็ไหลเลยว่ะมาถึงก็ไหลเลยว่ะเชสเคถือว่าเอาเรื่องโอ้โหแล้วเพชรมังงี้สวยงามเลยครับไปไงต่อละครับมาไหลๆไปอย่างนั้นแหละถือว่าแจมถือว่าแรมอยู่มาโอ้โหแต่เสียดายเสียดายว่ามันไม่มีเออช่องตรงนั้นนะตรงช่องเชื่อมตรงช่องสุดท้ายนะแต่ก้อนโตไปก้อนแรกนะร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะวะนะ ดูว่ามันไม่เข้าไอช่องรองสุดท้ายนะเสียดายไม่งั้นน่าจะไหลเยอะกว่านี้นะครับนะ แต่ก็ไม่เป็นไรฟรีแบบฟรีๆเนาะไม่ต้องอะไรเยอะแเพราะไหลๆอย่างนี้ก็สวยงามละมาดูดิดูมันมาดิครับ ดูมันมาดิครับเช็ดเคทำเป็นเล่นไปนะก้อนใหญ่ก้อนโตมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมจังหวะนี้ แตกไปหหนึ่งร้้อยาสิบาทนะครับมาดิครับมาดีจัดว่ะมาดีจัดว่ะยังไงกันต่ออีกสองสปินสุดท้ายว่ายังไงสปินสุดท้ายแล้วอีกนิดนึงได้เปล่า เอาผมหมดตอกมันที่เรียบร้อยก่อนนะครับผมแต่เปสามร้อยบาทนะเอ้ยมาดีจัดเลยวะถือว่าเอาเรื่องถือว่าเอาเรื่อง เป็นสุดท้ายเอออุ้ยสรายสามตัวแล้วอ๋อระายสามตัวแล้วมาอีกปะเนี่ยมาอีกปนะสกิเตอร์ม่อีกเปล่าว่าไงว่าไงดีฟรีไปฟรีฟรีฟรีฮึบฮึบโอ้โหไม่มานะครับผม แต่ก็ถือว่าแจมถือว่าแหลมแล้วนะเมื่อนะ ปซื้อฟีเจอร์แม่งเลยแล้วกันนะครับ ผม จัดกัน ต่อ เนื่องแบบไม่ รอ ช้า ไม่ รีรอเลยมา ขอจำจำขอแลมๆ ไปเลยนะครับ นะ เออ ไปคูเวอร์บางนี้สวยงามไปไงต่อหลายๆไหม ไม่หลาย ไม่หลาย ไม่เป็นไรมี โอกาส กันอยู่ เออเพชรมาแล้วจังหวะนี้คูณสองหมับให้ไปร้อยหนึ่งนะไปไงต่อเคด้วยเคด้วยช่องแรกมาไม้เคด้วยเคด้วยไม่มาหกตายก็ยังมาโต ไปอยู่ร้อยหนึ่งท่วนไปยังไงต่อดีต่อมาเป็นสุดท้ายแล้วเอ้ยเออเพชรมาอยู่จังหวะนี้คูณสามหมับพข้แล้วยังไงต่อกระดิ่งหรือเปล่ากระดิ่งแมวกระดิ่งแมวกระดิ่งแมว ก็ไม่เข้าอีกโอ้โหตอนเป็นสุดท้ายแล้วถามจริงหมดแล้วหรอหมดกองแล้วหรอโอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่ไบโคเวอร์จังหวะนี้หมับไปไปแล้วไงต่อไหลไหลไหมไหลไหลไหม ออกไหนๆเลยไม่ได้หรอวะโอ้โหขาดทุนนะวะนะ แต่ไปร้อยเก้าสิบห้ากูซื้อไปสามร้อยกว่าบาทเจ็ดเคขาดทุนของเรานี้ไม่เป็นไร เอ่อ ขออนุญาตไปเบ็ดเจ็ดแล้วกันนะมันเป็นโปรดผมมาล้างกราบกันก่อน เหมือนเดิมล้างกราบกันก่อนเหมือนเดิมเป็นโปรดผมนะเป็นนี้ไม่ต้องพูดพำทำเพลงอะไรมากมาย เจ็บคอ ยังไงกันดียังไงกันดี จังหวะนี้ว่ายังไงกันต่อผม เออมาเลยเว้ยก็ถาาว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปรโหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับ เมื่อนะ จัดมาไหลๆไปไหลๆไปเอ้ยมาดีเนี่ยมาดีเนี่ยทำมาเล่นบายมาดีนะเนี่ยเออเดี๋ยวดูมันไหลเดี๋ยวดูมันไหลเ็ดเคยาวไปครับผมมันต้องงี้ดีวะมา ยาวไปกันตายเรียบร้อยไป จัดฟีเจอร์กันต่อเลยแล้วกันนะครับผมไม่รอช้าไม่รีรอเช่นเคยมา แกมือเบ็ดห้าเมื่อกี้กันหน่อยรอบนี้เบ็ดเจ็ดมาดูว่าเป็นยังไงนะเบ็ดห้าเมื่อกี้ขาดทุนนะซื้อฟีเจอร์เนี่ย เบ็ดเจ็ดรอบนี้ผมว่าน่าจะต้องได้อยู่แล้ว สวยงามเพียด้วย ไหลๆไปเพื่อนไหลๆไปว่าไงต่อ โอ้โหมะนาวมะนาวมะนาวช่องแรกมาไหมเลมอนเลมอนเลมอนมาหน่อยโอ้โหแล้วเลมอนมันเข้าอย่างนี้ก็สวยงามนะครับเต็มกราไปหมับควายโอ้โหมาแล้วกำไรกลับมาแล้วผมกำไรน่าจะเริ่มกลับมาแล้วนะก้อนใหญ่ก้อนโต ก้อนใหญ่ก้อนโตมาจังหวะนี้ซุปเปอร์แมนกาไป 397 บาทก็ยังไม่กำไรแต่ว่าถึงมามาดีอยู่ถือว่ามาดีอยู่เออเลยดูกระดิ่งเลยดูกระดิ่งมันเข้าอย่างนี้ก็สวยงามกำไรแล้วของแท้แลตะลึงเคด้วยเต็มครับอย่างนี้สวยงามโอ้โหเช็ดเคมันมาแล้วว่ามันมาแล้วเวอมันมาแล้วเวอก้อนโคตรใหญ่โคโต รางวัลก้อนโคตรใหญ่โคโตใหม่ก้อนหนึ่งแล้วจังหวะนี้นะเมื่อนะซุปเปอร์แมนกาอีก514บาทเช็ดเคก็มานี้ก็มานี้ ว่าจังไหนกันต่อดีว่าจังไหนกันต่อดี ผมบอกแล้วเบ็ดเจียมันต้องมาเบ็ดโปรผมไงเบ็ดโปรของผมก็ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังอยู่แล้วนะจังหวะนี้นะสองสปินสุดท้ายผมจังหวะนี้ว่ายังไงสปินสุดท้ายแล้วหมดกองแล้วเออเพชรยังมาอยู่อ่ะเพชรจะมาคูณแปดหมับให้ไปแล้วไงกันต่อไหลต่อไหมโอ้โหไม่ไหลแล้วทต่ไมเป็นไรก้อนไหนก้อนโตส่งท้ายก็มีหนึ่งก้อนนะครับนะก้อนไหนก้อนโตส่งท้ายไปอีกร้อยสี่สิบบาทจัดไปดิครับมา ตายไปทั้งหมดเท่าไหร่วะเนี่ย แตกไปทั้งหมด1,076 บาทหูยพันแตกแล้วว่าพันแตกแล้วเพื่อนมา ลุยกันต่อเลยเบ็ดอขอยากแค่ไปเบ็ดสิบเลยละกันนะครับเนาะ มา เบ็ดสิบละกัน ล้างครับกันก่อนเหมือนเดินตามสูตรตามสูตรเฮ้ยสิบสปินพอแล้วเพื่อน ตามสูตรเราต้องล้างกรามนะมันนะเราสเกตเตอร์สามตัวเราสเกตเตอร์สามตัวจังหวะนี้ขอหนึ่งตัวเท่านั้นไปเข้าฟรีเกมว่าไงดี กระดิ่งเข้าเฉยแต่ยังได้อยู่นะยังได้ลุ้นอยู่ไหมไม่ได้แล้วดิโอ้โหลูกกระดิ่งเหมือนเข้าต่อว่ะแล้วลูกกระดิ่งเหมือนเข้าต่ออีกก็ได้ลุ้นกันต่อดิครับเกตเตอร์ขอยหนึ่งตัวเท่านั้นไม่เข้าฟรีเกมจัดมาดิโอ้โหแต่ไม่เข้าแต่วายเข้ามาต่อว่ะวายเข้ามาต่ออย่างนี้มึงมึงมึงให้ลุ้นขนาดนี้มึงเข้ามาซะที่เถอะเพื่อนเอาจริง ให้กูลุ้นขนาดนี้มึงเข้าให้กูเถอะโอ้โหสุดท้ายแม่งก็ไม่เข้านะ ให้กูลุ้นโคตรนานสุดท้ายก็ไม่เข้าอะไรกันครับนี่แต่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่อ่ะ หมุนเล่นไปหมุนเล่นมาก้อนใหญ่ก็โตมาเฉย 239บาทอะไรกันครับ เนี่ย มาไงวะนะมายังไงวะนะ ถือว่าเป็นกำไรไปแล้วกันนะลุยกันต่อเลยครับดูวายมันเข้าดีเช็ดเควาตาลาเบ้เลยนะมันนะ เออหมดไปสิบสปินแล้วมาไหนลองเออเบ็ดเออลองเบ็ดคำๆกันหน่อยไหม คือเราหมุนขำไปนิดนึงแล้วกันนะครับนะสเก็ตเตอร์สามตัวอีกแล้วสเก็ตเตอร์สามตัวอีกแล้วมึงมาดีจังวะโอ้ดูคิวมันเข้าดูคิวมันเข้าเต็มกราวอยู่ ถึงรอบนี้ไม่แตกแต่ก็ยังได้ลุ้นกันต่ออีกนิดนึงนะยังได้ลุ้นกันต่ออยู่สเก็ตเตอร์ขออย่างตัวเท่านั้นไม่เข้าฟรีเกมมึงให้ลุ้นกูเยอะขนาดนี้แล้วไม่ให้กูแตกเถอะให้กูลุ้นขนาดยังไม่แตกให้กูเลยดูวายมันเข้ายังได้อยู่ต่อนะยังได้ลุ้นต่ออีกนิดนึงนะ ว่ายังไงดีครับผมกูขอเธอสเก็ตเตอร์ตัวเดียวเนี่ย โอ้โห เพชรยังมาต่อและดูทั้งไหลต่อ และดูมันไหลต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนเช็ดเคก้อนไหนก็โตไปก้อนหนึ่งแน่นอนนะ จังหวะนี้อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยสเก็ตเตอร์ต้องมาแล้วเปล่าโอ้โหสุดท้ายก็ไม่มาแต่ไม่เป็นไรก้อนใหญ่ก้อนโตส่งท้ายกันไปแบบงงๆนะซุปเปอร์กับอีก575บาทอะไรวะเนี่ย หมุนเล่นๆแม่งซุปเปอร์ไม่กลับเฉยเลยโอ้โหถือว่าเอาเรื่องอยู่นะครับนะโอเควันนี้ขอพันเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจผมกันด้วยนะครับแล้วให้ตามเล่นนะเพื่อนนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปังหมดได้เลยนะครับสมัครฟรีไม่ผ่านเอียนแล้วก็ราบบอลเลตด้วยนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ